สวัสดีครับ ในคลิปนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรม Miller Screen หน้าจอขึ้นคอมพิวเตอร์นะครับ โดยโปรแกรมนี้ใช้ได้ดีบน Android นะครับ เจ้าโปรแกรมตัวนี้นะครับมันก็จะได้อย่างนี้เลยนะครับเห็นว่าระหว่างที่ผมทัชเนี่ยจะมีจุดที่แสดงให้เห็นจุดที่ผมกำลังทัชอยู่ด้วยว่ากำลังทัชตรงไหนนะครับแล้วก็ความไวความลื่นเนี่ยเรียกว่าใช้ได้เลยนะครับ ที่สำคัญไม่ต้องรูทเครื่องไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรบน Android ของเราเลยนะครับ สามารถใช้ได้ดีนะครับ โปรแกรมเจ้าตัวนี้ชื่อ Screen Copy นะครับ Screen Copy ตัวนี้นะครับ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่หลักการทำงานของมันก็คือว่ามันจะใช้วิธีการส่งภาพผ่าน TCP/IP นะครับ ผ่าน Network Protocol นั่นเองที่ต่อไม่ว่าจะเป็น USB หรือว่าจะต่อบน Wi-Fi ก็แล้วแต่นะครับ ซึ่งมีวิธีการของมันนะครับคราวนี้เจ้าหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับก็ดีของมันก็คือว่ามันทำงานได้ดีนะครับเราก็ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรนะครับทำงานเฉพาะบนหน้าจอการดึงหน้าจออย่างเดียว อัตราเฟรมเรทได้ถึง 60เฟรมเลยนะครับ สายเครนสายเกมมิ่งน่าจะชอบนะครับคุณภาพนะครับได้ถึง Full HD แล้วก็สูงกว่านั้นถ้าตัวมือถือของเรา ทำได้มากกว่านั้นนะครับ ที่สำคัญเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นๆนะครับ ก็คือเรื่อง latency หรือว่าการดีเลย์ของการทัชการหน่วง เวลาขึ้นมาอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันหน่วงน้อยมากนะครับนะฮะถ้าใครใช้เป็น USB Type C ด้วยแล้วเนี่ยอาการหน่วงก็ยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับ อยู่ที่35มิลลิเซคันนะครับ หรือถ้าเทียบเป็นเฟรมแล้วก็หน่วงประมาณเฟรมเฟรมนิดๆนนะฮะถ้าเราใช้ที่ 30เฟรมต่อวินาทีนะครับ เฟรมถึง2เฟรมนะครับในการเริ่มต้นสตาร์ทเริ่มต้นเปิดครั้งแรกใช้เวลาเร็วมากนะครับผมลองสแกนนิ้วให้ดูนะปุ๊บขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะปุ๊บปับเร็วนะค่อนข้างเร็ว คือผมเคยใช้หลายยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อก็ครั้งแรกเนี่ยจะช้าอะไรประมาณนี้นะแต่อันนี้ค่อนข้างเร็วนะฮะตามที่เขาบอกมา แล้วก็ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรในเครื่องเลยนะครับ เอาเครื่องตามเดิมที่มาตรฐานเรามีอยู่ แต่ เราต้องไปเปิดเซอร์วิสอยู่ประมาณ 2 ตัวนะครับ ก็คือ USB debugging กับ การให้เราสามารถที่จะป้อน Input จาก USB มาที่ตัว Android ของเราได้นะครับมันพอเราสามารถที่จะให้เข้าป้อน USB เข้ามาเนี่ยก็หมายความว่าเราก็สามารถคลิกตรงในใช้เมาส์นะครับ คลิกก็ได้นะครับ ใช้เมาส์คลิกแทนก็ได้นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับ มันก็จะเข้าไปคลิกได้ประมาณอย่างนี้นะครับ อันนี้ถือว่าเป็นจุดดีนะครับสำหรับสายที่ต้องการใช้ในการเดโมหรือการสาธิตหน้าจอ อย่างตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมสามารถที่จะเลือกพื้นที่ได้นะครับว่าข้างบนเนี่ยแถบพวกน็อตที่เป็นการเว้าของของ Android เนี่ยไม่ต้องออกมาเหมือนพวก Status Bar พวกแบตเตอรี่พวกการ Connect 4G พวกป๊อปอัพต่างๆเนี่ยที่อยู่ข้างบนนะ Notification เนี่ยก็จะไม่มาด้วยนะครับ ด้านล่างนะครับก็จะครอบได้ด้วย เราสามารถเลือกครอบได้เลยว่าเราจะแคปเจอร์ตรงไหนของของตัว Android ของเรานะครับ อันนี้ก็เป็นจุดดีอันหนึ่งนะครับ คราวนี้เรามาดูกันเลยนะว่า เราจะใช้งานมันได้อย่างไรนะครับ โอเคนะครับ เราก็มาที่ตรงนี้นะครับ จากลิงก์ตรงนี้นะครับเข้ามาที่เว็บของสกรีน c ปี้กันนะครับ เซิร์ชตัวนี้นะครับ แล้วเข้ามาที่ VBox นะลอมวันีนะลอมวันีของ น่าจะเป็นบล็อกของเขานะครับ คราวนี้ถ้าเข้ามานะครับจะเป็นจิตเข้ามาจิตฮับนะครับ ของ Journey Mobile นะครับ Journey Mobile นะครับผมได้ทำการเปิดไว้แล้วนะครับ Journey Mobile นะครับ Screen Copy นะครับในการติดตั้งต้องติดตั้งใน Windows นะฮะ Mac ก็ได้ Linux ก็ได้นะครับ ก็ให้มาทำการติดตั้งโดยเซิร์ชเข้ามาที่ ตัวนี้นะครับ Journey Mobile แล้วก็ Screen Copy นะฮะ สะกดแบบนี้นะครับ ตอนนี้เวอร์ชันปัจจุบันก็ 1.16 นะครับจะเห็นว่าของเขานะครับก็คือเป็นการ เขาเรียกว่าอะไรนะ การมิลเลอร์ ดิสเพย์ แล้วก็การคอนโทรลนะครับ โดยใช้ USB แต่การผ่าน TCP/IP นะครับ ไม่ได้เป็นการผ่านวิธีการ เข้าไปรูทเครื่องหรืออะไรพวกนี้นะครับ นะฮะ สามารถใช้บน Linux ก็ได้ Windows ก็ได้ แล้วก็ Mac OS ก็ใช้ได้ด้วยนะครับ นะฮะ อันนี้ก็เมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะนะครับเราจะต้องไป enable พวกการ debugging นะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องไปอนุญาตนะครับ คราวนี้ไปอนุญาตยังไงนะครับ ในมือถือของเรานะครับ ก็ต้องไปที่ตัว setting นะครับแล้วก็ไปที่ dropper อของผมจะอยู่ใน additional setting นะครับแล้วก็ dropper option นะครับ นะฮะ ใน developer option นะครับ ถ้าของใครไม่ขึ้นตัวนี้ เราจะต้องไปทำการให้มันเปิด developer option ขึ้นมาก่อนนะครับ โดยการไปศึกษาว่าแต่ละรุ่นเนี่ยวิธีการเปิด developer option ทำอย่างไรนะครับ คราวนี้เราก็มาดูนะไล่มาเรื่อยๆนะ มันจะมีนี่ ตัวนี้ครับ ก็คือตัวที่เราต้องเปิดนะครับ debugging ตัวนี้ต้องเปิดไว้นะครับ ส่วนถ้าใครเปิด debugging option อย่างเดียว มันก็จะสามารถที่จะสกรีนหน้าจอเขาเรียกมิเลอร์หน้าจอไปได้ แต่จะรับการทัชจากเมาส์อย่างนี้ไม่ได้นะครับ การทัชแบบนี้อย่างที่ผมกำลังคลิกอยู่แบบนี้นะครับเราก็ต้องมาเปิดตัวนี้นะฮะตัวบนนะ USB debugging นะครับตัวนี้ก็คือ USB debugging ที่เป็น security setting นะครับ ก็คืออนุญาตให้เรา simulate นะ simulate input ผ่าน USB debugging ได้ข้อความตัวนี้นะก็คือต้องเปิดตัวนี้ด้วยนะครับ ตอนเปิดตัวนี้เขาจะให้เรายืนยันอยู่หลายรอบมากนะครับ เพราะว่ามันเป็น Security ค่อนข้างอันตรายนะครับ ถ้าเราต้องการให้ติดตั้งโปรแกรมผ่านเจ้าโปรแกรมเจ้า Screen Copy ตัวนี้ได้ด้วยนะ โดยการโยนไฟล์โยน APK ต่างๆนะ ก็ต้องเปิดตัวนี้ด้วยนะครับ ก็คือ install via USB นะครับ อันนี้ผมไม่ได้ทำวัตถุประสงค์นั้นก็คงไม่ต้องใส่นะครับวันสาระสำคัญคือต้องเปิดตัวนี้กับตัวนี้นะครับ ลองไปหาดูนะครับ แต่ละยี่ห้ออาจจะไม่เหมือนกัน นะครับประมาณนี้นะครับ เพราะ ในตัวมือถือก็ประมาณนี้ ต้องไปเปิดรอไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่การติดตั้งแอปนะครับถ้าใครของของใครใช้ Linux นะครับ ก็พิมพ์ในเชลได้เลยนะครับ นี่ก็ install ตัวนี้เข้ามา นะครับ ของใครใช้ Windows นะครับ วิธีการติดตั้งใน Windows มี 2 วิธี วิธีหนึ่งก็คือ Copy ที่เป็น zip ไฟล์ตัวนี้ไปนะครับ ซึ่งเป็นก็ไม่ไม่เชิงว่าต้องติดตั้งนะมันเป็นเหมือน ก็เรียกว่าอะไรปปี้ไปแล้วก็รันได้เลยนะครับ ไม่ต้องติดตั้งนะครับ หรือใครจะก๊อปปี้ผ่านการอินสตอลผ่านสคริปต์ก็ได้นะครับ ก็ใช้ตัวนี้นะครับนะฮะ Mac OS นะครับ Mac OS ก็มีวิธีการติดตั้งเช่นเดียวกันนะครับ ก็ติดตั้งด้วยสคริปต์ตัวนี้นะครับ เวลาเรารันนะครับผมได้ทำการติดตั้งมาแล้วนะครับโดยวิธีการก็คือผมก็ดาวน์โหลดตัวนี้มา ได้เป็น10ไฟล์มานะครับขนาดไฟล์ประมาณ25เมกะไบต์นะครับ25เมกะไบต์คราวนี้ผมได้ทำการดาวน์โหลดมาแล้วก็อันซิปเรียบร้อยแล้วนะครับออยู่ที่ไหนเอ่ยไปเปิดให้ดูโอเคนะครับผม Copy ไว้ได้ดีนะครับแล้วก็อันซิปออกมานะจากไฟล์นี้นะครับนะฮะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ ก็อันซิปมาเรียบร้อยแล้วนะครับพออันซิปมานะครับก็ มันก็จะมีคำสั่งให้รันอยู่2 คำสั่งนะครับ นั่นก็คือคำสั่งที่เรารันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคอนโซลโหมด กับ นอนคอนโซลโหมดนะครับนะครับก็คือตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็คือนอนคอนโซลโหมด ส่วนตัวนี้เป็นแบบอ๋อโทษทีครับอันนี้นอนคอนโซลโหมดนะครับส่วนตัวนี้คือแบบ คอนโซลโหมดถ้าเรานันรันแบบนอนคอนโซลโหมดนะครับ อันนี้คือรันขึ้นมาปุ๊บก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับจะตั้งค่าอะไรไม่ได้นะครับนะฮะก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแบบรันแบบคอนโซลโหมดก่อนดีกว่านะครับนะฮะก็ถ้ารันเป็นคอนโซลโหมดเนี่ยมันก็จะดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมผมสต็อปตัวนี้ก่อนนะเราจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะว่าเป็นยังไงนะครับ วิธีการปิดปิดตรงนี้ก็ได้นะครับปิดไปโอเค นะครับ คราวนี้ถ้ารันแบบ คอนโซลโหมด นะครับ ก็เดี๋ยวมันคลิกแบบนี้นะฮะ นี่ขึ้นมาแล้วนะครับ มันก็ฟ้องขึ้นมานะว่าเราดิบักกิ้งอยู่นะฮะ ตัว คอนโซลของตัวมือถือผมแบบนี้ แบบนี้นะครับ หน้าจอที่ออกมานะครับก็คือ 1080คูณ2280 นะครับ อันนี้คือมาแบบนี้เลยนะฮะ เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราครับถ้าเรา แบบนี้มาก็คือมาเต็มนะฮะอย่างเช่นเนี้ยข้างบนข้างบนนะฮะสเตตัสแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่อะไรมาหมดเลยนะการคุมข้างล่างกดโฮมตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็มาหมดเลยนะครับอันนี้คือแบบ คอนโซลแบบ แบบนี้นะฮะคราวนี้เจ้าคอนโซลแบบนี้มันก็ไม่รู้รันคำสั่งได้ไหมสมมติเราลบลบทีนะคือผมลองลองรันคำสั่งแล้วนะฮะมันก็ เหมือนมัน ไม่ทำงานนะครับ มันเหมือนเป็นแค่คอนโซลโชว์สถานะสถานะหรือสเตตัสขึ้นมาอย่างเดียวนะครับ ก็เลย ไม่ ไม่ค่อยได้อะไรนะครับ ถ้ากดปิดนะครับ ก็กดตรงนี้ไปมันก็จะเป็นการปิดนะฮะนะฮะ จริงๆระหว่างถ้าดับเบิลคลิกตรงนี้กับ กับคลิกตรงนี้เนี่ยแทบไม่ต่างกันนะฮะ อันนี้คือนอนนอนคอนโซลก็ขึ้นมาเลยนะครับ แค่ตัวนี้มันมีคอนโซลขึ้นมาให้เราแค่นั้นเองนะครับ นะ อันนี้มีคอนโซลขึ้นมา แล้วในคอนโซลก็ ก็ประมาณว่า เอาไว้ให้เราแบบ ดูสเตตัสอะไรได้แค่นั้นเองนะฮะดูอัตราการทานเฟอร์ระหว่างตัว USB ของเรา กับ กับคอมพิวเตอร์มือถือของเรากับ USB นะครับ บอกอัตราการหน่วงอะไรต่างๆ เหล่านี้นะครับ บอกชื่อรุ่นอะไรประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับ ซึ่ง ผมมองว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะครับ ก็ ก็เลยคิดว่า ผมไม่ใช้ระบบนี้ดีกว่า แต่ครั้นี้ผมจะมาโชว์ตัวที่เป็น เรียกว่า น่าสนใจของตัวนี้นะครับ ก็คือการรันแบบ Command Mode นะฮะเรามาดูนะฮะ คราวนี้ เรามาเลื่อนลงมาข้างล่างใน GitHub นะครับ GitHub ของ Journey Mobile นะครับ มันก็จะมีอย่างเงี้ยวิธีการรันนะครับ เราก็จะรัน อันนี้วิธีการรันเลยเราก็ไปอย่างนี้ครับ นี่ เราก็มาที่พร้อมนะฮะนะมาพร้อมของคอมมานด์นะฮะ cmd นะฮะปิดเด้งแต่เริ่มิ่มก็ได้นะฮะพิมพ์คอมมานด์ของ Windows ขึ้นมานะครับ นี่นะครับมันไป default อยู่ใน4ตาม Home Directory ของเราเนาะเราผมไปที่โฟลเดอร์นะครับ แล้วก็ นะครับ เข้ามานะครับ ออกมานะฮะก็ใครไม่เคยใช้ DOS ก็ฝึกใช้สักนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็น Command Mode นะครับพอเราเข้ามาที่ Command Mode แบบนี้นะครับนะฮะ Command Mode แบบนี้แล้วนะครับเนี่ยนะครับวิธีการรันนะก็รันง่ายๆนะก็มันก็มีตัว exe file อยู่ตัวเดียวคือตัวนี้นะตัวนี้นะครับสกรีนนะฮะก็พิมพ์ตามเขานะ scr นะฮะปุ๊บก็ไปนี่มันก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะ ทำไมมาถึงใช้ระบบแบบตรงนี้นะครับ เพราะว่าเราสามารถที่จะใส่พารามิเตอร์ได้ครับอย่างนี้นะฮะนี่อย่างนี้ครับ นี่นะครับ เราสามารถใส่พารามิเตอร์ได้อะเรามาดูตัวอย่างพารามิเตอร์ดีกว่าว่าพารามิเตอร์ในตรงนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับ เรากด Ctrl C นะฮะใน Command Mode ก็จะเป็น Ctrl C ก็คือเป็นคำสั่ง terminate นะฮะ terminate command mode นั่นเองนะฮะ ใน DOS นะครับ โอเคเรามาได้ดูนะสมมุติว่าเราอยากได้อะไรบ้างอ่ะอยากได้ Help นะสกรีนคัพปี้เฮลนะครับ กด Ctrl C นะ มาที่ Command Mode Ctrl V ครับ Enter โอ้มาเพียบเลย อะไรก็ไม่รู้ นี่คือคอมมานด์ที่เราจะใช้ในการคอนโทรลในเจ้าตัวตัวไอ้สกรีนคัพปี้ตัวนี้นะครับ โอเค เยอะไปหมดนะ ซึ่งมันเยอะมากเรามาดูที่เป็นเว็บดีกว่านะอ่ะเรามาดูนะ reduce size รีด u c e s i z นะฮะบางทีเราอยากได้อะไรนะ หน้าจอเล็กๆนะฮะ หน้าจอแบบไม่ใหญ่มาก เออเราต้องการลดไซส์มันลงมานะฮะเราก็จะใช้ช็อตคัตตัวนี้ครับลบ m นะฮะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขอ่าถ้าเรารู้แบบนี้เราไปก็ได้อ่ะผมมาเหมือนเดิมนะฮะไม่เอาเฮลละลบ m นะฮะ ใช่ไหมแล้วผมเอาแค่ 720 นะครับ720 enter ปุ๊บเห็นไหมหน้าจอเล็กลงครับ หน้าจอเล็กลงนี่นะครับนะฮะหน้าจอเล็กลงเห็นไหมนะครับ ก็เออมันดีนะมันดีทำให้เราสามารถควบคุมตำแหน่ง position ได้นะบางทีเราต้องการโชว์เล็ก หรือโชว์ใหญ่อะไรเงี้ยนะครับ นี่ มันก็คำนวณมาให้เลยนะว่าพิกเซลที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับ จากเดิมทีมันเท่าไหร่นะ1080 p นะครับ แล้วก็ 2280 พิกเซลนะก็จะออกมาเพียงแค่นี้นะครับ ก็ทำแบบนี้มันก็จะได้บิตเรทอะไรต่างๆ เฟรมเรทสูงขึ้นด้วยนะสำหรับบางคนที่เอาไปไลฟ์อะไรพวกนี้นะครับ บางทีอย่างเช่นใครไลฟ์เกมบนบน a c e b o o k เนี่ย บางทีมันไลฟ์แค่ 720 อย่างเงี้ยนะครับ เราก็เอาดึงตัวนี้ไปแค่ 720 ก็พอ ดึงมาเยอะก็ไม่มีประโยชน์นะครับ อ่าประมาณนี้นะคอนโทรลสนะครับเทอร์มินเอตคำสั่งก่อน นะครับเรามาดูกันต่อไปนะกำหนดบิตเลทได้ลบ b นะครับ เราแต้มตามด้วยกี่เมกะบิตนะครับเรามาดูนะเราคำสั่งเดิมนะ เขียนต่อกันได้นะครับ คือข้อดีของคอมมานเนี่ยมันมีอย่างเงี้ย เราสามารถเอาออปชันเนี่ยมาต่อกันได้ ผมลองดูนะฮะ ผมใส่เมกะบิตที่ประมาณสักหนึ่งเมกะบิต เอาวิดีโอที่หนึ่งเอาเต็มเลยแล้วกันนะ เอาเต็มเลยแล้วกันนะ enter ไปปุ๊บ ขึ้นมา ถามว่าเป็นยังไงครับเราลองดูนะฮะเวลาผมย้ายไป เราสังเกตนะครับมันจะมีเม็ดสีรบกวนนะตอนที่เราผม ผมเลื่อนหน้าจอเร็วๆมันเหมือนเป็นจิตเตอร์ของของ JPEG ฮะที่ที่มันแบบ มันแบบ มันจะแตกๆนิดๆแล้วก็สักพักหนึ่งมัน มันค่อยชัดนะฮะลองดูเป็นรูปภาพแล้วกันอย่างนี้นะนี่ฮะ เนี่ยมันจะแป๊บหนึ่งแล้วก็มันก็จะค่อยๆ ชาร์จขึ้นชัดขึ้น นั่นคือบิตเรทมันน้อยเกินไปนะครับเวลาที่เป็นแบบนี้นะฮะ นี่คือบิตเรทบิตเรทน้อยเกินไปอาเราลองมาดูนะคอนโทรลสีผมเพิ่มบิตเรทนะฮะ เอา 5 เมกเลย5เมกะบิตเทอร์ขึ้นมาเหมือนเดิม เหมือนเดิมนะผมลองปัดดูนะ เห็นไหมคมเลยนะ 5 เมกะบิตมันก็จะคมเลย ไม่ต้องมานั่งรอแป๊บหนึ่งค่อยๆเกิดเป็น โมเสกนะฮะโมเสกหรือว่าตัวจิตเตอร์นะครับ มันก็จะเร็วนะนั่นก็คือจำนวนบิตเลทนั่นเองนะว่าเราจะเอาบิตเลทเท่าไหร่ นะครับ อันนี้ก็น่าสนใจคอนโทรลสี่ครับ เรามาดูคำสั่งต่อไปครับ เราอนุกรมคำสั่งกันได้หมดเลยนะครับเฟรม per second ครับเอาเท่าไหร่ เอาคอนโทรลสี่มาก๊อ copy มานะคอนโทรลสี่มาก็กดลูกศรขึ้นนะครับ เอาตรงนี้เอาแค่2เมกก็พอแล้วครับ ปกตินะฮะ คราวนี้ที่2 m a กเนี่ยเราก็ Ctrl V นะฮะเอาม็กเฟรมเรทเท่าไหร่ ลองดูเฟรมเรทต่ำๆให้ดูนะสมมติเอาแค่ห้าเฟรมต่อวินาที enter มาแล้วนะครับ5เฟรมต่อวินาที ผมขออนุญาตกลับไปที่โฮมนะฮะลองดูการปัดนะฮะเห็นไหมนี่5เฟรมต่อวินาทีนะครับ มันก็จะดูนงนวงหน่อยนะไม่ลื่นไม่ลื่น นะครับปัดไปัดปัดซ้ายปัดขวาสังเกตนะมันกระพริบกระพริบนิดหนึ่งอ่าเราคอนโทรลีครับลองเพิ่มเป็น 30เฟรมนี่ปรับเข้าไป Enter มาแล้วนะครับอ่าลองดูผลนะครับนี่30เฟรมนมต่างกันไหมครับสำหรับใครเล่นเกมนะใครเล่นเกมก็อ่าลองคอนโทรลีครับอ่าเริ่มใส่ไว้60เฟรม Enter นะครับอ่าเรามาดู 60เฟรม มือถือก็ต้องไปถึงด้วยนะเออเรื่องกว่าไหมเรื่องกว่าไหมนะฮะมันใครที่ไปอัดรีวิวหน้าจอมือถืออะไรพวกนี้นะครับก็บางทีเราจะต้องแบบไปใช้เฟรมเรทสูงๆ อะไรอย่างนี้นะนะอันนี้มีจิตเตอร์หน่อยๆนะพอเราเฟรมเรทสูงปุ๊บเนี่ยจิตเตอร์มันต้องมานะมันก็เลยไม่ไม่ค่อยจะลื่นลื่นสักเท่าไหร่ แต่แต่ความความไวมันได้อยู่แต่ความคมมันไม่ได้สังเกตนะ นะฮะ มันพอเราเพิ่มเฟรมเรทแล้วเนาะคอนโทรลสีนะเพิ่มเฟรมเรทแล้วก็ไปเพิ่มเพิ่มจำนวน Data ด้วย คือตอนนี้เราใช้สาย USB เนาะใส่ไปเลยครับนะเพราะเนี่ยมันส่งกันที่เท่าไหร่นะ เนี่ย Data มันส่งกันที่ 40 กว่าเมกนะครับ เพราะฉะนั้นเราเราเราใส่ Data Transfer ไป 30 เมกก็ได้นะครับนะฮะถ้าถ้าถ้า Data ตรงนี้มันส่งสูงนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าอย่างเงี้ยลองดูนะ นี่ มันก็จะไม่มีจิตเตอร์นะสังเกตนะ การ move เนี่ยมันจะไม่มีจิตเตอร์ เพราะจำนวนเมกะบิตมันสูงขึ้น พอเราไปเพิ่มเฟรมเรทเราก็ต้องไปเพิ่มเมกะบิตด้วยนะครับ มันก็จะได้ลื่นหน่อยอสำหรับสายที่รีวิวนะ รีวิวพวกการการทำเกมการเน้นอะไรที่มันไม่หน่วงนะฮะนี่มันก็ต้องไปตั้งค่าให้ถูกด้วย อ่าโอเคนะครับ เรามาดูออปชันต่อไปครับ เห็นไหมคือ คือ มันมีความลูกเล่นตรงนี้ดี ที่สำคัญฟรี ไม่มีโฆษณานะครับไอ้เจ้าแอปตัวนี้นะมาที่ครอปครับครอปครอปนะฮะ ครอปก็คือ เป็นตัวหนึ่งที่เราจะใช้เวลาที่เราไม่ต้องการโชว์พื้นที่ที่เราไม่ต้องการนะครับ ไม่ต้องการให้โชว์ให้เห็นตัวทีครับ เดี๋ยวเราก่อนคำสอนอ่า ผม Ctrl V นะฮะคราวนี้ครอบนะครับหน้าจอมือถือผมเราต้องมีข้อมูลก่อนหน้าจอมือถือผมผม1080เนาะเราก็ใส่ไปก่อน 1 1080 กว้างเท่าไหร่นะครับกว้างที่ 2280นะครับเราก็เปลี่ยนตัวเลขเป็น2280 อ่า2280อ่ะเอาง่ายๆก่อนนะตัวที่ผมชี้อยู่ตัวนี้คือความกว้างของหน้าจอมือถือของเรานั่นเองนะครับอ่าส่วน ตัวนี้คือความสูงของหน้าจอของเรานะครับ ส่วนตัวนี้คือจุดเริ่มต้นทางด้าน x ส่วนตัวถัดมาตัวที่4นะครับ จุดเริ่มต้นทางด้าน y คราวนี้ผมอย่างผมยกตัวอย่างนะผมไม่ต้องการให้โชว์น็อตใช่ไหมไม่ต้องการให้มันโชว์น็อตขึ้นมานะครับ คราวนี้น็อตของผมเนี่ยมันกินพื้นที่ประมาณ 60นะฮะหกพิกเซลนะครับ เราก็ใส่6เข้าไปอ่าิบพิกเซลนะครับ ประมาณนี้ผมก็ enter นะับปั๊บมาแล้ว นะตอนนี้สิ่งที่ได้มานะครับ ก็คือข้างบนเนี่ยจะไม่มีนะครับข้างบนจะไม่มี ก็คือไม่โชว์ละนี่ข้างบนที่เป็นพวกอะไรนะแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์คอนเน็กอ่าไวไฟอยู่ หรือคอนเน็ก 4G อยู่ มีโน้ติฟิเคชันอะไรบ้างมันไม่มาละหรือบางทีอันนึงที่ผมเจอปัญหาบ่อยนะก็คือว่า เวลาเราเอาหน้าจอมือถือไปไลฟ์สดหรือไปอะไรนะครับ คือหน้าจอไลฟ์สดส่วนใหญ่ มันจะเป็นหน้าจอที่ 1080p เนาะพูดงง่าย ๆ นะครับ ก็คืออัตราส่วน 16ต่อ9แต่ว่าเวลาเราเอาพวกนี้มาเนี่ยหน้าจอของมือถือเดี๋ยวนี้มันเป็น 20 ต่อ 9 หรือบางทีก็ 21 ต่อ 9 นะครับ ปัญหาคือมันมันมันก็เหลือขอบดำเออ พอเรามีตัวนี้ปุ๊บมองมัน มันแก้ปัญหาให้เราได้เลยนะ ไอ้ปัญหาขอบดำก็ไม่มีเลยนะครับ หรืออีกอันหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือที่เป็นสมมติไปสอนออนไลน์เนาะแล้วก็เรามี แท็บเล็ตบางรุ่นนะครับ ที่มันเป็นมีปากกาเขียนได้อย่างเงี้ยแล้วเราแล้วส่วนใหญ่แอปเขียนได้อะบางทีมันก็จะมีพวกทูบาร์มีพวกอะไรเงี้ย ซึ่งมันเกะกะหน้าจอเราหรือว่าทำให้เด็กรู้ว่าเราใช้ทูอะไร หรือสเตตัสอะไรต่างๆ มันมันโชว์ขึ้นมา เราสามารถที่จะทำการเลือกพื้นที่ที่จะครอบเอาไปไลฟ์สดได้เลยนะครับอันนี้ถือถือว่าเป็นออปชันที่ผมว่าดีมากๆดีมากๆนะฮะนะ ทำให้เราสามารถเลือกแอเรียที่จะไปโชว์ได้โดยที่ไม่มีส่วนอื่นเข้ามานะครับนะฮะพวกทูต่างๆที่เราซ่อนไว้ข้างๆอะไรพวกนี้ช่วยได้เยอะนะฮะเราก็ให้เหลือคอนเทนต์เท่าที่เราต้องการจะโชว์ อันนี้ดีอันนี้ดีนะครับนะฮะแล้วก็คอนโทรล C นะสต็อปนะครับ โอเคนะครับ ก็เป็นลูกเล่นที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับนะฮะคราวนี้เรามาดูต่อนะฮะมันล็อก orientation ของจอได้ด้วยนะครับในในในกรณีที่เราถือมือถือว่าอยู่นะแล้วก็หมุนไปหมุนมาอะไรเงี้ยนะครับล็อกได้โดยเฉพาะคนที่เอาไปไลฟ์สดนะครับอ่ามันจะล็อก rotation ได้ว่าต้องการให้เป็นแบบ แบบไหนนะครับว่าเราเวลาเราหมุนมือถือมันก็จะไม่ไม่มีปัญหานะครับอืมโอเค เรารีคอร์ดไฟล์ได้อ่อันนี้น่าสนใจนะครับ ลบ R นะอ่าลบ R เดี๋ยวลองดูนะฮะเราก็กดขึ้นมานะครับ ลบ R นะฮะ test.mp4 นะครับผมต้องการรคคอร์ดมันก็จะรคคอร์ดไว้ที่นี่ครับเพราะว่าตอนนี้ผ่านเราอยู่ที่นี่ คราวนี้ลองดูนะฮะ enter นะฮะ ป๊าบขึ้นมาโดยไม่ต้องไปใช้ฟังก์ชันเรคคอร์ดของเครื่องนะครับเราลองปัดหน้าจอดูนะฮะดูสักหน่อยๆนนะฮะ ดูว่าเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวเราจะดู ตัวนี้ก็ถ้าเราใช้โปรแกรมเรคคอร์ดนะเหมือนเราเรคคอร์ดย่อยนะแยกออกไปเนาะประมาณนี้ครับ อ่ะคราวนี้ลองดูนะคนสี่นะครับ นี่ออกมาแล้วนะฮะ info complete record test mp4 นะครับอ่าดีนะ เราก็ได้ไฟล์ mp4 มาเห็นไหมฮะ 18 เมก นะครับ อ่าเราไปลองเปิดดูนะ mp4 นะครับ นี่มาแล้วนะครับ แต่ไม่มีเสียง นะ คราวนี้มันมีข้อแม้นะถ้าเกิดใครต้องการเอาเสียงมาด้วยเนี่ย ในระหว่างตรงนี้นะสำหรับใคร มันต้องไปใช้ตัวอีกตัวหนึ่งมันชื่อว่า sound copy นะครับ sound copy นะครับ อ่า ต้องไปใช้แอปของเขาอีกตัวหนึ่งครับ ต้องหลั่นไปพูคู่กัน ตรงนี้ฮะเดี๋ยว ผมหาไม่เจอ มันจะมีคำว่า sound copy อยู่นะนดอลี่คำสั่งมันเยอะมากครับ ซูมได้ด้วยนะ ซูมได้ด้วยนะ นะครับ มันสามารถซูมได้ด้วยนะ โอเคนะครับหาไม่เจอนะตัวสาวปปี้แต่ไม่เป็นไรนะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับ คราวนี้มาดูอีกออปชันหนึ่งนะครับ เวลาเราต้องการโชว์ว่าให้โชว์เรื่องเรื่องของการทัชด้วยนะครับ อย่างเช่นเวลาเราชัดทัชหน้าจอแล้วเนี่ยนะครับ ทัชหน้าจอแล้วมีจุดเนี่ยเราก็ใส่ขีดทีเข้าไปนะขีดทีปุ๊บนะฮะ จริงๆผมเปิดไว้แล้วแหละครับ ว่าให้มันเปิดทัชด้วยนะครับปุ๊บเนี่ยมันไอตรงที่ผมจิ้มไปอยู่เนี่ยมันก็จะรู้ว่าผมกำลังจิ้มตรงไหนในหน้าจอนะครับนะแล้วก็เจ้าโหมดทัชตัวนี้เวลาเราไปใช้กับสมมติผมเข้าไปตัวรูปภาพอย่างนี้นะครับนะนะครับมันก็จะมีโหมดให้เรากดคอนโทรลนะแล้วก็ลากนะหมุนเออเหมือนกับ เราทัชสกรีนอันนี้กดจากเมาส์ในคีย์บอร์ดนะครับกดในคอมพิวเตอร์นะฮะนะฮะ เหมือนเราใช้เมาส์นะฮะในการซูมหรือว่าใช้ อันนี้ผมใช้ ทัชสกรีนบนหน้าจอใช่ไหมมันก็จะบอกว่าเราทัชกี่จุดนะฮะสองจุดสามจุดอะไรเงี้ยนะ ซึ่งนะฮะค่อนข้างดีนะครับ อันนี้ถือว่า แบบ เออ ผมก็มองหาโปรแกรมที่มันมันทัชสกรีนแบบนี้ได้เนี่ยค่อนข้างหายากอยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับ อีกอันหนึ่งครับที่ดูแล้วน่าสนใจมากๆ อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ เทคนะฮะสมมติผมลองวิวเทคขึ้นมา ผมสามารถ Copy ข้อความนะครับ Copy ข้อความนะฮะ วางลงไปได้ด้วย Ctrl V จากคีย์บอร์ดเนี่ยใช่ไหมผมเอาข้อความจากคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เราเนี่ย Copy วางไม่ได้จริงๆมันถึงขั้นติดตั้งโปรแกรมได้เลยนะ สมมติผมเอาจากไหนนะนี่เอาอย่างนี้แล้วกันนี่จากคอมพิวเตอร์นะ Ctrl C ก่อนนะ แล้วก็คอนโทรลวีนะครับ นี่ค่อนข้างเวิร์กมากๆนะครับ เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ ก็คือจำลองในมือถือได้เรียกว่าค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เราดิสคัดไปนะนะค่อนข้างโอเคค่อนข้างโอเคนะครับโดยคร่าวๆนะครับนี่คืออตอนนี้นะครับไอ้เจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับ มันก็มีเวอร์ชั่นบน Wi-Fi แล้วนะครับนะฮะเขาก็จะมีวิธีการของเขาว่าคุณจะต้องการ ใช้ผ่าน Wi-Fi ได้ยังไงนะครับนะก็สามารถทำได้นะครับ ก็ต้องไปทำตามขั้นตอนในนี้นะของเขานะครับ ก็เข้าคอนโซลโหมดของเขา เข้า ADB Connect นะครับ รันคำสั่งไป g e อ info ก่อนว่า ตัวมือถือของเราได้ IP address หมายเลขอะไร ต้องอยู่วงเดียวกันนะครับ หลังจากนั้นก็ไป g e พ port นะฮะเราใส่หมายเลข NP รัน ADB เรียบร้อย แล้วก็ถอดสาย USB นะครับ หลังจากนั้นก็ ก็รันได้เลยนะครับนะอันนี้ก็มีวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอสาธิตอยู่นะครับ โอเคนะครับ เป็นไงเป็นไงครับโปรแกรมที่ใช้ในการ สกรีนแคปเจอร์ จาก iPad อ่าจากตัวนี้จาก Android นะฮะมาที่คอมพิวเตอร์ได้เกือบทุก OS นะไม่ว่าจะเป็น Linux Windows Mac นะครับ ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างลื่นคอนฟิกค่าได้ตามใจชอบได้ด้วยนะ ซึ่งอันนี้ผมถือว่าดีมากๆนะฮะนะฮะ แล้วก็ Copy วางที่สำคัญไม่มีโฆษณา ความละเอียดได้สูงสุดเลยนะครับผมเคยใช้บางตัวนะครับ มันจะล็อกความละเอียดเฟรมเรทก็จะไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีโฆษณาขึ้นมา ขัดจังหวะอยู่เรื่อยนะครับนะครับ ตัวนี้ถือว่าดีมากๆ ดีมากๆนะครับ นั้นก็ต้องลองไปใช้กันดูนะครับ ถ้าใครมีประสบการณ์ดี ๆอะไรลองแชร์กันมาได้นะครับ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ